สรุปประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ ซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว คุ้มครองเฉพาะรูปแบบของการแสดงออกทางความคิด ไม่คุ้มครองถึงตัวความคิดที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดปรากฏออกมา งานลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดใหม่ แต่ให้เกิดความริเริ่มของตนเองไม่ลอกเลียนแบบใคร กฎหมายคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์มิให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบ หรือทำซ้ำตลอดจนห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากรูปแบบของการแสดงออกของความคิดของผู้สร้างสารรค์โดยไม่ได้รับอนุญาต อายุการคุ้มครองของลิขสิทธิ์ มีระยะเวลานานกว่าการคุ้มครองการประดิษฐ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร และสำหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะ ให้จำไว้ 3 ข้อก็คือ 1. ขออนุญาต 2. ให้เครดิต 3. ห้ามดัดแปลง สำหรับผู้ใช้ทั่วไปให้เน้น 2 ข้อหลังค่ะ